พอเราเข้าใจแล้วว่าเออทำไม co-working space เนี่ยมันดีมันมันมันสามารถให้อะไรยังไงกับลูกค้าข้างในที่มาใช้ได้บ้างเนี่ยเเราเค่อยเริ่มเข้าไปดูว่าโอเค ถ้าเกิดเราจะสร้าง Space ขึ้นมาอันหนึ่งเราต้องมาดูแล้วว่าเออแล้วลูกค้าที่เข้ามาใช้เป็นกลุ่มไหนผมไม่แนะนำว่าถ้าเกิดเราทำ Space ขึ้นมาใหม่อันนึงเนี่ยไม่ควรคิดว่าเออเราทำ Space เนี่ยสำหรับทุกคน ทุกคนใครๆก็เข้ามาใช้ได้สำหรับแมสของทั้งหมด เพราะว่าตอนนี้มันพอถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นปุ๊บ สถานที่ของเรามันจะขาดขาดคาแรคเตอร์ขาดสิ่งที่จะทำให้คนในทั้งตลาดจำได้ เขาจะแค่คิดว่าเราเป็นอ๋อเป็นเหมือนเหมือนเป็นร้านกาแฟอีกอันหนึ่งหรือเป็นสถานที่นั่งทำงานอีกอันหนึ่งซึ่งแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควร ไม่ควรจะเกิดขึ้นยิ่งณตอนนี้ซึ่งไม่ใช่จุดเริ่มต้นของของตลาดนี้ต่อไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็น first mover บางคนตอนที่ตลาดใน player มีแค่มี co-working ไม่ถึง 10 เจ้าทำอย่างนี้อาจจะโอเคสำหรับดีไซน์สำหรับทุกคนเลย เพราะว่า co-working เป็นคอนเซปต์ใหม่ คนเขาอยากรู้ว่า co-working คืออะไร เพราะฉะนั้นการที่คุณเป็น co-working คุณก็แตกต่างอยู่แล้ว แต่ในตอนนี้สมมติว่าเรามีในตลาดมี co-working อยู่กสิบเจ้าละ แล้วเราสร้างเป็นโอ้โคเวกิ้งอันหนึ่งคนเขาจะคิดแล้วในหัวอ๋อก็เป็นโคเวกิ้งสเปซอีกอันหนึ่งเนีียมันมันเเราเลยต้องเริ่มมาคิดดูว่าถ้าเกิดเราจะสร้างโคเวกิ้งใหม่นะ ตอนนี้เราต้องคิดแล้วว่าเราจะสร้างโคเวกิ้งเพื่ออะไรอะไรคือคาแรคเตอร์ของที่นี่ในบางอย่างยกตัวอย่างนะครับ หลายๆ กลุ่มที่เราอาจจะมาใช้ในการ define ของของคาแรคเตอร์ของ co-working ของเราเนี่ย อย่างแรกอาจจะเป็น โอเคเรา scope by industry ไหม อย่างเช่นทำสำหรับคนกลุ่ม startup อย่างเดียวทั้งหมดเลย ทำสำหรับกลุ่มคนทำธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวอย่างเดียว ทำให้สำหรับคนที่ทำธุรกิจอาหารอย่างเดียว แบบนี้ก็มันก็เริ่มมีคาแรคเตอร์แล้วเพราะคนก็คิดอ๋อโคเวอร์กิ้งสำหรับอาหาร โคเวอร์กิ้งสำหรับมะพร้าวโคเวอร์กิ้งของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพก็เริ่มเริ่มเริ่มเกลื่อนแล้ว เริ่มเยอะ แล้วเป็นคอนเซ็ปที่ใช้จนช้ำละมันก็เราก็ควรจะไปหาอะไรที่มันนิชมากกว่านี้นิดนิดนึงแต่ก็ยังจะใช้ได้นี้ก็แล้วแต่ความครีเอทีฟของของแต่ละคนละครับว่าว่าจะเป็นยังไง บางที่ก็อาจจะลิมิตโดยไซส์ของคอมพานีคือสถานที่นี้สำหรับคนที่สตาร์ทอัพที่หรือว่าสำหรับ ลูกค้า customer ที่มีไซส์ 10 คนหรือมากกว่าเท่านั้น หรือสำหรับ 30 คน หรือสำหรับ 3 คนหรือ 5 คน เนี่ยครับ เราก็จะเริ่มชั้งออกมาได้ เออ่ตีหั่นออกมาได้ว่า โอเค สถานที่นี้สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพระดับไหน หรือเป็นบริษัทต่างชาติระดับไหน ระดับเริ่มต้น แรกเริ่ม 4 คน หรือระดับกลาง 10 คน หรือระดับ 30 คนหรือ 60 คนหรือเกินร้อยอันนี้ก็ว่าไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เอามาตีได้ก็เป็นเป็น age group ว่าว่าเป็นสำหรับคนที่อายุประมาณ 21ถึง30ไหมหรือสำหรับคนที่ 35ถึง45 หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราสร้างกลุ่มหรือสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาอันนึง ปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาก็จะเริ่มโยงกลับมาแล้วก็คิดแล้วก็ติดหัวแล้วก็รู้สึกว่าโอเค ที่นี่สำหรับคนกลุ่มวัยวัยมันวัยเด็ก ๆ หรืออันนี้สำหรับแบบมาชัวขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นหลาย ๆอย่างที่แล้วแต่ละครับว่าแต่ละสเปซเราจะดึงคาแรคเตอร์ไหนออกมาอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆ ที่เขาเขาบอกว่าควรจะ consider คือว่าจะเป็น open door หรือว่าเป็น close door policy อย่างเช่น co-working space บางที่เนี่ยคือการที่คุณจะเข้ามาเช่าเช่าเช่า space ได้จะต้องส่ง application form มาก่อน ต้องให้เจ้าของเขาหรือเป็น space community manager review ก่อนเลยว่า ว่าตัว space นี้เหมาะกับคุณไหมหรือคุณเหมาะกับ space นี้ไหม เขาจะดูเลยว่าโอเคมีมีบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันหรือเปล่า ถ้ามีคู่แข่งกันบางที่เขาอาจจะไม่ให้เข้าละหรือบางที่อาจจะไม่ไม่ได้สนใจเลย Open Door เลย ก็คือใครสมัครมาก็สามารถเข้าได้ ตรงนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าว่าเราอยากจะสร้างขึ้นมาเป็นแบบไหนนะครับหลายๆ อย่างที่สร้างคาแรคเตอร์เป็นตัวของของ Space ทำให้แตกต่าง แล้วก็ทำให้โดน Target กลุ่ม Target ของเรามากขึ้นเนี่ยจริง ๆ แล้ว interior design team หรือจำนวนหรือหรือลักษณะของอีเวนท์ที่เราจัดหรือชื่อแม้แต่โลโก้ก็ตามพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญหมดที่ว่าทำให้ลูกค้าเราคิดยังไงกับ co-working space ของเรา แล้วทำยังไงให้เขาจำ co-working space นี้ไม่ได้ไม่ได้แค่คิดว่าโอ้มันเป็นอีกที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่สออย่างที่สองที่ต้องคำนึงถึงนะครับคือเรื่องโลเคชัน จริง อันนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโลเคชันโลเคชันโลเคชันสำหรับธุรกิจอสังหาอะไรก็ตามรวมไปถึง co-working ด้วย ถ้าทุนทำธุรกิจอสังหาหนึ่งแล้วคุณมีโลเคชันดี มาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็สถานที่เนี่ยมันมันใช่ยังทำยังไง มันมันง่ายกว่าทำธุรกิจที่สถานที่ที่ห่างไกลออกไปหรือไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่ในในจุดที่ที่ฮอตฮิตมันง่ายกว่ามากมากมาแน่นอน คิด แค่คิดก็ก็น่าจะนึกภาพออกอย่างเช่น ถ้าเกิดเราเปิดคเว o ร์กิ้งสเปซอันหนึ่งข้างใต้ BTS เลยติดกับทางขึ้นเลย กับคเว o ร์กิ้งสเปซอีกอันหนึ่งที่จะต้องเดิน 1.5 กิโลเพื่อจะไปถึง เนี่ยครับคือความสะดวกสบายความอะไรมันต่างกันละ 1.5อาจจะยังพอเดินไหวแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 5กิโลไม่ได้ละหรือ 2กิโลก็ต้องต้องนั่งรถต่อไปหรืออะไรยังไงแหละนะครับนี่ก็คือข้อได้เปรียบเสียเปรียบ มันก็มันก็ออกมาแล้วนะครับว่าว่าว่าโลเคชันเป็นยังไง พอเราดูโลเคชันอันนั้นคือคือความสะดวกสบายของโลเคชันที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะครับคือความสะดวกสบายของโลเคชันกับการเดินทางหรือ Traffic Flow ของคน เพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ BTS เดินทางง่าย Traffic Flow เยอะ เท่ากับว่าโลเคชันราคามันมันควรจะสูงขึ้นอยู่แล้ว มันดีกว่าอันที่อยู่ไกลนะครับ อย่างที่2เนี่ย จริง ๆ แล้วมันสิ่งความ Traffic Flow กับความโลเคชันที่ใกล้กับ Mass Transit เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้ co-working work หรือไม่ work ในด้านของโลเคชันเนี่ยเราเรามีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ดูได้คือถึงสถานที่เราจะไม่ติด BTS ถึงสถานที่เราจะอยู่ไกลจากการสื่อคมนาคมอย่างอื่นทั่วๆไปก็ตามเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าว่าสถานที่นี้อาจจะไม่ดีสำหรับ co-working เราจะต้องดูครับทุกทุกครั้งที่เราอยากจะเปิดอะไรเป็นเป็นโปรเจกต์สังหาไงที่ไหนยังไงก็ตามเนี่ยดูก่อนเลยว่ารอบๆนั้นมีอะไรบ้าง อย่างหนึ่งเลยที่ที่ผมแนะนำที่ที่ทำได้ง่าย ๆ คือถ้าสมมติเรากะว่าเราจะเปิดที่นี่ปักหมดเลยบนแมปแล้วก็วาดรูปวาด radius วาดอ่รัศมีเลยครับ1 1กิโลจากที่เราจะเปิดแล้วดูว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างถนนตรงไหนบ้าง ไปสถานที่อยู่ที่สถานที่นั้นเลยแล้วก็เดินดูเลยว่าตรงนั้นมีอะไรบ้าง มีคอนโดไหมมีหมู่บ้านหรือเปล่า ช่ไหมครับ มีคาเฟ่ไหมมีคนที่ แล้วถ้ามีคาเฟ่ คนทำงานในคาเฟ่เยอะขนาดไหน ตีออกมาเลยครับว่าตรงในรัศมี 1 กิโลเมตรมีอะไรบ้าง เพราะไม่แน่คุณอาจจะมีคอนโด 5-6 ตึก อยู่ตรงนั้นมีคนอยู่ตึกละ 2,000 ถึงถึง4,000 คนอย่างเงี้ยสี่ตึกก็ 4 4 6 0 0 0 6,000 คนละ คุณก็ตีออกมากลับมาว่า โอเค แต่ละแต่ละถ้าเราทำให้มันเวิร์กเนี่ยเราต้องมีกี่คนที่มาใช้โคเวิร์กิ้งสเปซของเราต่อวันหรือต่อเดือน กี่หัวนะครับแล้วก็วาดอีกวงหนึ่งออกมาว่ามัน2กิโล radius จากที่เราจุดของเรามีอะไรอีกว่าทั้งตั้งแต่500 เมตร1กิโลถ้าอยากทำละเอียดจริงๆนะครับซอยย่อยเลย 500 1 กิโล 1.52 กิโลแล้วก็วิเคราะห์ทำโมเดลออกมาจากตรงนั้น แต่ยังไงก็ตาม คีย์หนึ่งในคีย์ success คือ ยังไงมันหนีไม่พ้นจาก โลเคชันของ co-working space แน่ๆ ตรงนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องต้องคำนึงถึงเราก็ต้องต้อง analyze ดีเลยว่าว่าโลเคชันตรงนี้ข้อดีของมันคืออะไร แล้วมันจะตอบโจทย์กับลูกค้าของเราที่เราเราออก ตอบโจทย์กับ target customer ที่เราวางไว้ในแบบไหนนะครับ